พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน น้ำอินทะพลัมพร้อมดื่ม ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด แก้ไขได้ด้วยการนำไปแปรรูปครับ การแปรรูปสินค้าเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคนั้น นอกจากจะช่วยลดของเสีย จากปัญหาผลผลิตล้นตลาดแล้ว ยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิต และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรด้วยครับ บริษัทโกหลักจำกัด ร่วมกับโครงการ i t แทสวทช พัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตน้ำอินทผลัมพร้อมดื่ม โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำด้านสุขลักษณะการผลิตตั้งแต่สภาพแวดล้อมในการผลิต จนถึงการยื่นขอรับใบอนุญาตผลิตอาหาร และได้เครื่องหมายอย ในปี 2559 บริษัทได้ขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม ในการจัดทำโครงการ การจัดทำระบบ GMP c o d e c โรงงานผลิตน้ำอินทพลัมจากบริษัท PK Inspire จำกัด ได้ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิตตามหลักเกณฑ์ในการผลิตอาหาร GMP อย่างเคร่งครัด และได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับสากล จาก SGS เรียบร้อยแล้ว สนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยี โดย สวทช